สวัสดีค่ะทุกคน นุยมินิ นุยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแบบข่าวโพลนขนาดนี้นะคะแบบตรงตีมาก ๆ เลย แน่นอนว่าจะมาพูดถึงเรื่องผิวนะคะผิวของผิวขาวนั่นเองทำยังไง คือยังเป็นหัวข้อที่ทุกคนยังสนใจอยู่นะคะแล้วก็ออกมาทีไรทุกคนก็จะให้การตอบรับที่ดีนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยก็จะมี 2 วิธีนะคะที่จะมาฝากกันก็คือวิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีแบบโบราณโบราณเลยนะเดี๋ยวจะมาแชร์สูตรกันว่าสูตรพอกหน้าพอกตัวแบบโบราณโบราณเนี่ยเขาทำป็นยังไงนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือเป็นวิธีสมัยใหม่ใครอยากขาวอยากใสออ ร่านะคะต้องสองวิธีนี้ควบคู่กันนะคะรับรองว่าผิวใสผิวขาวแน่นอน อันนี้คอนเฟิร์มสำหรับเคล็ดลับอย่างแรกนะคะหลาย ๆ คนก็คงรู้กันแล้วนะคะ เพราะว่าขึ้นอยู่ที่หัวข้อคลิปเลยนะะก็คือสูตรพอกหน้าพอกตัวสูตรนี้นะคะง่ายมาก ๆ เลยนะหลัก ๆ เลยเราจะใช้มะขามเปียกนะคะมะขามเปียกเนี่ยทำให้ผิวของเราดูขาวใสขึ้นได้จริง ๆ เพราะว่ามะขามเปียกมี AHA นะคะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าแล้วก็ช่วยทำให้สีผิวที่มันไม่สม่ำเสมอกันนะคะ ทำให้สม่ำเสมอกันมากขึ้นแล้วก็แบบพวกจุดด่างดำอะไรเงี้ยมันจะดูจาง ลงส่วนผสมนะคะก็จะมีมะขามเปียกนะคะ นมสดผงธนาคารน้ำผึ้งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผงธนาคารที่นุ้ยนำมาใช้ในคลิปนี้นะคะ เป็นผงธนาคารที่ผสมน้ำผึ้งด้วยเป็นซองแบบนี้นะคะ ก็หาซื้อได้ในเซเว่นนะไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้แบบนี้นะคะ เพื่อนๆ อาจจะเปลี่ยนมาใช้แบบเป็นผงขมิ้นก็ได้หรือว่า เป็นผงพอกหน้าผงธนาคารล้วนๆหรือมีหลายอย่างมากเลยนะคะ สามารถลองไปหาซื้อกันได้สามารถเปลี่ยนได้นะเอาตามใจเลย เอาส่วนผสมทั้ง 4 อย่างนี้นะคะ มารวมกันเลยนะคะ อย่างแรกเลยนะคะนึกจะใช้นมสดผสมเข้าไปในมะขามเปียกก่อนนะคะแล้วก็ใช้ช้อนบี้บี้ผสมลงไปกะกะเอานะคะนุ้ยไม่ได้มีแบบสูตรที่ตายตัวนะถ้าเราผสมเยอะมากเกินไปนะคะก็เทออกแค่นั้นแหละก็ผสมลงไปนะคะแล้วก็อาจจะใช้ช้อนบี้บีหรือว่าไปล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้มือบี้เอาเลยนะคะก็จะง่ายกว่าการใช้ช้อนเนาะจริงๆมะ ขามเปียกเนี่ยพอเราบี้ีเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีเม็ดมีกากนะแล้วก็อาจจะมีเปลือกผสมอยู่ในเนื้อของเขาด้วยนะนุ้ยชอบให้มีกากกับเม็ดหลงเหลืออยู่ในนี้ แต่ว่าถ้าเป็นเปลือกเนี่ยถ้าเราเจอเนี่ยเราก็จะต้องหยิบออกนะคะ หรือว่าใครที่ไม่อยากให้หลงเหลือเม็ดหรือว่าเปลือกเลยเนี่ยก็ใช้ตัวกรองนะคะ มากรองออกได้ให้เหลือแต่เนื้ออย่างเดียว มันก็จะทำให้มาร์กของเราแบบมีความนุ่มมากขึ้นแต่ว่านุ้ยชอบให้มีกากมีเม็ดอยู่ เพราะว่าเราสามารถเอามาขัดผิวได้นะคะ มันจะทำให้แบบผิวของเราแบบผัดเซลล์ผิวออกได้ดีมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะก็หลังจากที่เราผ สมนมกับมะขามเปียกแล้วนะคะ เราก็ผสมน้ำผึ้งต่อ แล้วก็คนๆแล้วก็เทผงธนาคารนะคะ แล้วก็คนๆแค่นี้นะคะ คือมิกซ์ให้เข้ากันทั้งหมดนะค่ะ ตอนอาบน้ำได้เลยนะและถ้าเกิดจะให้ดีนะคะ ก็คือพอกทิ้งไว้แบบ5-10 นาทีนะคะแล้วก็ค่อยไปอาบน้ำล้างออกเวลาพอกตัวนะคะ ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้แบบเป็นสครับจริง ๆนะคะ ก็อาจจะใส่พวกเกลือหรือน้ำตาลเข้าไปก็ได้นะคะ มันจะช่วยทำให้แบบขัดผิวสครับผิวได้ดีมากยิ่งขึ้น ส่วนการพอกหน้านะคะนุ้ยก็จะเลือกแค่ตรงส่วนที่มันเป็นเนื้อเนื้ออย่างเดียวนะคะพอกไว้ประมาณ 10-10 15นาทีนะคะแล้วก็ล้าง ออกนะ จะบอกว่าวิธีนี้ เนี่ย คือมันทำให้ ผิว ใส ขึ้น จริงๆ ใคร ที่ มีรอยสงรอยสิวอะไรเงี้ยมัน จะช่วยให้รอยสิวจางลงด้วยนะคะสำหรับความถี่ในการใช้นะคะ ก็ อยากให้ใช้แค่ประมาณ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ก็พอแล้วนะคะ คืออะไรที่มันเยอะ ๆ ไปเนี่ยมันไม่ดีหรอก เดี๋ยวผิวจะพังเอาได้นะคะ ก็ใช้แบบกลาง ๆแล้วกันเนาะ วิธีนี้นะคะปลอดภัยทำง่ายประหยัดนะคะ แล้วก็เราได้ใช้ส่วนผสมที่เป็นแบบธรรมชาติจริงๆอะนะคะ คือคอนเฟิร์มว่ามันดีจริงๆ หลังจากที่เราขัดผิวแล้วก็พอกผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อย่าลืมทาโลชั่นนะคะทุกคืนก่อนนอนนะคะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยต้องทาครีมกันแดดด้วยครีมกันแดดสำคัญมากเลยนะถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ทาครีมกันแดดละเลยการทาครีมกันแดดเนี่ยสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดเพื่อให้ผิวของเราสวยขึ้นนะคะก็จะไม่มีประโยชน์เลยนะสำหรับเคล็ดลับต่อไปนะคะก็คือการดูแลผิวแบบปัจจุบัน สมัยใหม่ของเรานี่เองนะคะ วิธีที่ได้ผลที่สุดเลยนะ ในการที่แบบผิวของเราจะดูแบบดูใสดูดีขึ้นเนี่ยดูคิดว่าคือการทานอาหารเสริม เป็นอะไรที่เห็นผลในเรื่องของผิวใสขึ้นนะคะ ในคลิปนี้นะคะนุ้ยก็จะมีอาหารเสริมตัวหนึ่งมาแนะนำด้วยนะคะเป็นกลูตาซีพลัสนะคะ อันนี้เนี่ยก็หาได้จากเซเว่นเหมือนกัน แล้วก็ราคาไม่แพงและคุณภาพดีมาก ๆ นะคะ จะบอกว่าของคอรี่เนี่ยนีก็ทานของเขาตั้งแต่นี้อยู่มหาลัยนะคะซึ่งนานมาก ๆ แล้วนับเป็น 10บสปีเลยอะส่วนผสมของเขานะคะหลัก ๆ เนี่ย จะเป็นแอลกูตาไทโอน250มิลลิกรัมนะคะ ก็คือเป็นปริมาณกูตาที่กำลังดีที่ใส่ในอาหารเสริม นอกจากตัวแอลกูตาไทโอนนะคะส่วนผสมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพผิวทั้งนั้นเลยนะคะก็อย่างเช่นตัวแอลซิสเตอีนนะคะแอลซิสเตอีนคืออะไรนะคะแอลซิ สเตอีนเนี่ยก็เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งนะคะ ที่เป็นสารตั้งต้นของแอลกลูตาไทโอนอีกทีนึงก็คือพอทั้ง 2 ตัวนี้มารวมกันนะคะ ก็คือเป็นอะไรที่แบบยิ่งเห็นผลเข้าไปอีกนะ คือเขาก็จะช่วยแบบเสริมสร้างคอลลาเจน ช่วยบำรุงแบบผิวผมเล็บอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ของเราได้ด้วยนะคะ ไม่ใช่ว่าช่วยทำให้ผิวของเราขาวขึ้นอย่างเดียวนะคือส่วนผสมของเขาเท่าที่อ่านนะก็คือแบบโอเคมากๆเลยนะ วิธีการทานนะคะในนี้เนี่ยเขาบอกว่าทานวันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนแต่ว่านุ้ยจะบอกเลยว่าถ้าใครที่เริ่มทานแรกๆแล้วอยากเห็นผลจริงๆนะคะ2เม็ดก่อนนอนไปเลยนะคะ1 เดือนอะรับรองว่าเห็นผลแน่นอนนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นสูตรใหม่ที่เขาเพิ่มรูทีนเข้ามานะคะ รูทีนเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยในเรื่องของการมองเห็นของเรานะคะ ก็คือถือว่าครบครันมากเลยนะคะ ตัวนี้ไม่ใช่ว่าแค่แบบ บำรุงผิวใสยอย่างเดียวแต่ว่าเขาช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องการมองเห็นอะไรด้วยนะคะสำหรับซองแบบนี้นะคะเขามีด้วยกัน 7 เม็ดนะคะราคา89 บาท ก็เป็นราคาที่น้องๆคือหาซื้อได้ง่ายๆนะคะ ใครที่อยากผิวขาวขึ้นใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะมาลองทานแค่แบบซองเดียว7 เม็ดแล้วบอกว่าพี่ไม่เห็นขาวขึ้นเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะ การดูแลผิวให้แบบให้มันดีขึ้นให้มันขาวใสขึ้นเนี่ยมันต้องใช้เวลานะอย่างน้อยๆอ่ะทำแบบที่พี่บอกในคลิปนี้นะคะ ก็คือพอกหน้าพอกตัวดูแลผิวนะคะแล้วก็ทานอาหารเสริมกินอาหารที่ ดีๆมีประโยชน์นะคะ พักผ่อนให้เพียงพอ จะบอกว่าไม่เกิน 2 เดือนคือผิวขาวขึ้นแน่นอน ใสขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆ ในการดูแลผิวขาวนะคะมาฝากให้ทุกๆคนได้ชมกันนะคะ บอกจากใจจริง ๆ ว่ามันจะเวิร์กจริง ๆ ถ้าทุกคนได้ลองทำตามนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะ อย่าลืมกด subscribe นะคะ แล้วก็ฝากติดตามชมคลิปถัดไปด้วยนะคะบ๊ายบาย